าวนะคะขับบิดสีขาวอันนี้ตำมตำส้มตำอร่อยนะคะ イトに got it.